ผู้เรียนครับ เรามาถึงหน่วยที่ 8 เป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องพิมพ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณสมบัติทางเทคนิค ที่สำคัญสำคัญของเครื่องพิมพ์ 2. เพื่อเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ 3. การใช้รูปแบบเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะครับ บทเรียนต่อไปนี้ เป็นเรื่องของเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่ควรจะเลือกใช้ ผู้เรียนคิดว่าประเภทของเครื่องพิมพ์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ช่วยบอกให้ฟังหน่อย เครื่องพิมพ์แรกเรียกว่าเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตรูปที่ 2 เรียกว่าเลเซอร์พิมพ์เตอร์ประเภทที่ 3 เรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบพอตเตอร์ และเครื่องที่ 4 เป็นเครื่องบินแบบดอทเมทริกไม่ทราบว่าผู้เรียนเคยใช้อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ประเภทไหนบ้าง ลองคุยกับเพื่อนๆดูนะครับ เครื่องพิมพ์ประเภทไหนที่ฉันควรซื้อมาใช้ ประเภทที่ 1 เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริก จะใช้หมุดหรือเข็มเพื่อพิมพ์จุดที่ต้องการ เพื่อกำหนดรูปแบบตัวอักษร เครื่องพิมพ์ประเภทนี้สามารถพิมพ์ข้อความและภาพกราฟิก แต่ให้ผลของความละเอียดที่ค่อนข้างต่ำ โดยประมาณ 72ถึง180 จุดต่อนิ้ว หรือเรียกเป็นค่ามาตรฐานว่า DPI dot per inches ประเภทที่ 2 เป็นเครื่องพิมพ์ประเภทอิงเจ็ตเครื่องพิมพ์ประเภทอิงเจ็ตทำงานโดยพ่นละอองขนาดเล็ก ลงบนกระดาษเพื่อสร้างภาพที่ต้องการ สีและเฉดสีถูกสร้างขึ้นโดยการผสมสีของหมึกเคยอนเยลโล่มาเจนต้าและแบล็กหรือเรียกตัวย่อว่า CYMK เครื่องพิมพ์ประเภทอิงเจ็ตค่อนข้างจะพิมพ์เร็วเงียบ และราคาไม่แพงเท่ากับเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์ ประเภทที่ 3 เครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์สามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความละเอียดสูง 1,200ถึง2,400 dpi เครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะสแกนภาพด้วยแสงเลเซอร์ และถ่ายโอนไปยังกระดาษที่มีหมึกพิเศษที่เราเรียกว่าโทนเนอร์ ต่อไปนี้อยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานทางด้านภาษา การใช้คำคุณศัพท์เพื่อการเปรียบเทียบ หรือเรียกว่า comparative comparative เราสร้างรูปแบบการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์พยางค์หนึ่งโดยการเติม er ตัวอย่างเช่น slow slower ตัวอย่างประโยค เครื่องพิมพ์ิงเจ็ t ทำงานช้ากว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์แต่ราคาถูกกว่ามาก คำคุณศัพท์สองพยางมักใช้เวลามากขึ้นหรือน้อยลง ตัวอย่างเช่น modern more modern ตัวอย่างประโยคครับ พวกเขากำลังออกแบบรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นในขณะนี้ they are designing a more modern version at the moment เราสร้างคำเปรียบเทียบกับคำคุณศัพท์ที่มีพยางค์3ตัวขึ้นไป โดยการเพิ่มมากหรือน้อย ตัวอย่างเช่น v e r s e t i l e more v e r s e t i l e คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ตัวอย่างเช่น noisy เทค er และเปลี่ยน y เป็น i ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ ดอทเมทริก มีเสียงดังกว่าเครื่องพิมพ์ อิงเจ็ตดอทเมทริก printers are noisier than inkjet สังเกตรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น good better bad worse ผู้เรียนมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับ ข้อที่ 1 A laser printer is generally quiet than a low-cost inkjet printer เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป จะมีความเงียบกว่าเครื่องพิมพ์อิงเจ t ตต้นทุนต่ำคำตอบคือ quieter ข้อที่ 2 คุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เครือข่าย เห็นได้ชัดว่า ดีกว่าเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตใด ๆ ที่คล้ายคลึงกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ better good the final result is always accurate than the original image ผลสุดท้ายเป็นไปอย่างถูกต้อง more accurate มากกว่าภาพต้นฉบับ more accurate than the original image ข้อที่ 4 a image s e t t e r is heavy than a laser printer ตัวละภาพจะหนักกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ an image s e t t e r is heavier than a laser printer 5. ข้อที่ 5 ครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีราคาค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ประเภทอื่นๆคำตอบคือ more expensive multifunction printers are now only slightly more expensive than conventional printers. ต่อมาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องพิมพ์ กรุณาอ่านโฆษณา แล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ จากรายละเอียดการโฆษณาดังต่อไปนี้ w i n ด o w Speed Black ความเร็วในการพิมพ์ แบบขาวดำ up to 21 ppm ไม่น้อยกว่า 21 หน้าต่อนาที พิมพ์สี ไม่ต่ำกว่า 21 หน้าต่อนาทีเช่นกัน ความพร้อมของหน้าแรก สีดำจะใช้ความเร็วเพียง 10.30 วินาทีเท่านั้น ส่วนพิมพ์สี จะใช้ความเร็ว 11.90 วินาที คุณภาพของการพิมพ์สีดำความละเอียด 600คูณ600 DPI คุณภาพการพิมพ์สี 600 คูณ 600 dpi ปริมาณการใช้งานของกระดาษ ระหว่าง 150 ถึง 2,500 หน้า เทคโนโลยีของการพิมพ์ เป็นแบบเลเซอร์ ความเร็วของโปรเซสเซอร์ 800เมกะเฮิร์ตพร้อมติดตั้งหน้าจอ ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสีขนาด 2.7 นิ้ว Display 2.7 inches color graphic screen บทสรุปของหน่วยที่ 8 การเลือกใช้เครื่องพิมพ์ ผู้เรียนได้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดของเครื่องพิมพ์ รู้จักและใช้คำสำหรับการเชื่อมต่อคำบรรยายได้ ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้ ผู้เรียนสามารถใช้รูปแบบเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เป็นต้น